พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบบริหารการวิจัยเพื่อขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300%ได้โดยตนเอง ในปีพุทธศักราช2545 สวทช เข้ามาช่วยกรมสัมภากรดำเนินการตรวจสอบ และรับรองโครงการวิจัย เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ใช่แล้วค่ะ และในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี300%ได้ด้วยตนเองหากมีระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก สวทชค่ะ สวทช เปิดให้บริการรับรอง ระบบบริหารการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ RDIMS โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนรายชื่อกับสวทช สามารถขอใช้สิทธิ์ ยกเว้นภาษี 300%ได้โดยตนเอง สำหรับโครงการวิจัย ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยเป็นรายบริษัท จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการ สามารถนำข้อกำหนดของระบบไปใช้ให้สอดคล้อง กับการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมได้ สร้างความสะดวก และความเชื่อมั่นการรักษาความลับข้อมูล ิจัยในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300%พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม และยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไป สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000